ค่ะหลังจากที่พวกเราได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของภูมิทัศน์สื่อหรือว่าภาพรวมของสื่อของแต่ละประเทศแล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นตั้งเราเริ่มตามตัวอักษรเลยตั้งแต่บรูไนนะคะเป็นตัว B นะคะแล้วก็เป็นแคนเบเดีย กัมพูชาอะไรต่างเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีภูมิทัศน์หรือมีภาพรวมของสื่อเนี่ย แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็เราก็จะสังเกตว่าในหลายประเทศของอประชาคมอาเซียนของเราเนี่ยสื่อส่วนใหญ่เนี่ยก็จะถูกคุมโดยรัฐบาลนะคะ ถูกคุมโดยกลุ่มธุรกิจที่มีพลังนะคะ แล้วก็ถูกคุมโดยภาคเอกชนบางส่วนนะคะ ซึ่งน้อยมากเลยว่าสื่อจะอยู่ในมือของประชาชน แต่ในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยในกระบวนประเทศประชาคมทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่า ประเทศไทยเราก็ไม่น้อยหน้าใครนะคะ เราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอิสระในการแสดงออกแล้วก็มีประเภทของสื่อมากมายโดยเฉพาะในกลุ่มของการเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ทั่วไปมาเป็นโทรทัศน์ระบบดิจิทัลซึ่งมีเรามีคลื่นเยอะแยะมากมายนะคะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยนะคะก็แพ้สื่อใหม่ แพ้การเกิดขึ้นของสื่อใหม่หรือที่เราเรียกว่าสื่อออนไลน์นะคะ หลายประเทศเลยนะคะบอกว่าสื่อใหม่นั้นสามารถเปลี่ยนผ่านสังคมเขาได้เลย อย่างเช่นประเทศที่เข้มเข้มงวดมากๆเนี่ยที่เราอาจจะนึกไม่ถึงก็คือประเทศสิงคโปร์อย่างเงี้ยประเทศมาเลเซียอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ประเทศกัมพูชา สื่อใหม่นั้นสามารถทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนนโยบาย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศได้ดีเลยทีเดียวนะคะ แต่สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเสริมจากเรื่องของการเปลี่ยนผ่านภูมิทัศน์ของสื่อจากสื่อที่เป็นสื่อมวลชนทั่วไป มาเป็นกระบวนการของสื่อใหม่นั้น สิ่งที่จะต้องทำก็คือการเกิดขึ้นของข้อมูลข่าวสารที่ถล่มทลายการเกิดขึ้นของข้อมูลข่าวสารที่มหาศาลซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสื่อไม่ใช่ไหล เฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นนะคะ สื่อมันไหลไปทั้งภูมิภาคเลย เพราะนั้นบางทีเนี่ย เกิดมีคนบางคนที่ขาดความรับผิดชอบเนี่ยบอกครีเอทหรือสร้างสื่ออะไรขึ้นมาสักอันหนึ่งว่าประเทศไทยนี่นี่นี่สิงคโปร์นี่นี่นี่นะโดยที่เขาขาดความรับผิดชอบเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือมันเป็นข้อมูลหรือเป็นเป็นความรู้ที่ไปถึงคนทั้งสิบภูมิภาคหรือแม้แต่คนทั่วโลกแล้วจากนั้นก็มาไต่สวนกันมาสืบสวนกัน ปรากฏว่ามันไม่จริง มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ แต่มันเสียหายไปแล้ว ข้อมูลนั้นเข้าไปอยู่ในความคิด เข้าไปอยู่ในทัศนคติ ทำให้คนมองภาพประเทศไทยไปอย่างนั้นไปแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่พวกเราจะต้องรับรู้ร่วมกันก็คือว่าสื่อที่จะคิดออกมาในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประชาคมอาเซียนนั้นเนี่ย จะต้องมีการออกแบบ เนื้อหาจะต้องมีการออกแบบสารนะคะข้อที่ 1 ว่าเนื้อหาแบบไหนที่มันจะเป็นการสร้างสรรหรือว่าทำลาย หรือว่าก่อให้เกิดความแตกสามัคคีนะคะเนื้อหาจะต้องเป็นการนำเสนอแบบสร้างสรรค์ เนื้อหานั้นจะต้องผ่านการศึกษาผ่านการตรวจสอบ ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างดีแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยด้วยระบบของออนไลน์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันสามารถที่จะ เช็คกันได้ตลอดนะคะผ่านประเทศของแต่ละประเทศนะคะแล้วสื่อนั้นจะต้องเน้นในเรื่องของการสร้างความรู้ ความเข้าใจความร่วมมือระหว่างกัน เพราะอย่างที่เราเห็นในบริบทของสังคมปัจจุบันเนี่ย no more one man show นะคะหนึ่งประเทศในในอาเซียนไปไม่ได้นะคะถ้าเกิดประเทศอีก 9 ประเทศเข้าไป ไปไม่ได้นะคะ เพราะนั้นเราต้องเป็นการสื่อการใช้สื่อและสารเนี่ยที่จะต้องเน้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน ไม่แก่งแย่งไม่แย่งชิง ไม่สร้างความเกลียดชังในต่างๆอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะจึงอาจจะสรุปได้ว่าวิชาในเรื่องของการใช้สื่อและสารเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนให้มีความแข็งแกร่งร่วมกันเนี่ยสื่อจะต้องทำหน้าที่ในการให้ความรู้ในการสร้างทัศนคติ ในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งให้แก่ประชาชนของตัวเอง แล้วก็แก่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะถ้าเกิดสื่อทำหน้าที่ได้ดี คนทุกประเทศจะเข้าใจซึ่งกันและกันเขาจะเข้าใจภูมิหลังเข้าใจวิถี เข้าใจความแตกต่าง เข้าใจความภาคภูมิใจในมรดกอารยธรรมของของแต่ละชาติของเขานะคะลดความเป็นชาตินิยม ชาติชั้นดีกว่าชาติแกเป็นอัตคติเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนี้เป็นสิ่งที่สื่อจะต้องจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษนะคะ เพราะว่ามันไม่มีชาติไหนที่ที่ที่ที่เก่งกว่าใครเพราะทุกคนมีความต่างที่ไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนหลอมรวมกันนะคะ เพราะนั้นสื่อจะต้องนอกจากจะทำหน้าที่ดังกล่าวแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่มันเคยเป็นความเชื่อที่ผิดผิดความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนั้น สื่อก็จะต้องแก้ไขนะคะอย่างเช่นอาอาจจะมีการคุยว่าคนไทยเป็นคนเฉยชาเป็นคนไม่มีวินัยอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ใช่นะคะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น คนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่ เขาควรจะได้รับข้อมูลหรือความรู้ใหม่ๆที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของประชาคมอาเซียนและแน่นอนค่ะ ถ้าเกิดสมาชิกทุกประเทศของประชาคมอาเซียนนั้นมีความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างกัน ประชาคมของเราเข้มแข็งและก็สามารถที่จะยืนได้อย่างภาคภูมิใจในประชาคมโลกได้อย่างแน่นอน เราต้องช่วยกันนะคะสร้างสื่อให้สร้างสรรค์ แล้วสื่อนั้นจะสร้างสรรค์ประชาคมเราร่วมกันค่ะ จึงอาจกล่าวได้ว่าวิชารู้จักสื่อรู้จักอาเซียน Smart Com อาเซียนนี้นับว่าเป็นวิชานวัตกรรม และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้ การสื่อสาร และการพัฒนา มสท ร่วมกันสร้างขึ้นมา 1 วิสัยทัศน์ 1 อัตลักษณ์ 1 ประชาคม